ครับเราก็เรียนมากันถึงเนื้อหาในหน่วยสุดท้ายแล้วนะครับ หลังจากที่เราทำการสร้างเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ในหน่วยนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเผยแพร่เว็บไซต์ของเรานะครับ ที่เราสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยเราจะเรียนกันด้วยกัน 4เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับ ในเรื่องแรกนะครับก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตั้งชื่อ URL หรือว่าที่อยู่เว็บไซต์นะครับ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันว่า ชื่อไหนเราสามารถตั้งได้ชื่อไหนสามารถตั้งไม่ได้นะครับ แล้วก็สามารถที่ย ปรับแต่งในส่วนของตัว URL ที่อยู่เว็บไซต์ของเรานะครับ ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ อันนี้อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็สำคัญเลยนะครับก็คือในเรื่องของการกำหนดสิทธิ์นะครับ ในเรื่องของการเข้าถึงตัวเว็บไซต์ที่เราสร้างนะครับ เราสามารถจะเลือกกำหนดสิทธิ์ได้นะครับ ว่าจะให้ใครเข้ามาดูเว็บไซต์ของเราได้บ้างนะครับ ในหัวข้อสุดท้ายของหน่วยนี้นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ ผู้ใช้งานที่สร้างโดย Google Sites เนี่ยสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ก็คือการนำเว็บไซต์นะครับ หรือ URL เว็บไซต์ของเราเนี่ยที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยไปสร้างเป็นตัว QR code นะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ในเอกสารหรือเอาไปใช้งานตาม แต่เราจะประยุกต์ใช้นะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวสร้าง QR code นะครับ ซึ่งจะมีประโยชน์ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับ ในการที่จะนำเอาไปเผยแพร่ใช้งานในส่วนของเว็บไซต์ของเรานะครับ เพราะงั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนกัน ในหน่วยสุดท้ายกันได้เลยนะครับ